ขอสวัสดีพี่น้องที่รักในพระเจ้า วันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโอกาสได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการได้มาเป็นคริสเตียน ผมก็อยากจะบอกว่าด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะผมจึงมีโอกาสได้มาแบ่งปันพระพรและความรักของพระเจ้าให้แก่พี่น้อง ผมเกิดมาในครอบครัวที่นับถือผี หรือเขาจะว่านับถือศาสนาพราหมณ์หรือพุทธก็แล้วแต่นั้นแต่ว่าเรานับถือผีส่วนใหญ่นะครับ คุณพ่อก็เป็นหมอผี ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเป็นผู้นำหมู่บ้าน แล้วก็ตอนนั้นผมอายุประมาณ 13-14 ปี ก็มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เข้ามาในหมู่บ้าน ก็ได้มาสอนเรื่องของพระเจ้า ซึ่งก่อนนั้นผมมีความรู้สึกหรือมีความเชื่อว่าผีนั้นเป็นพระเจ้า ที่สามารถจะช่วยผมได้ แต่ว่าเมื่อเรียนรู้แล้วผมรู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าผู้สร้าง สร้างตัวผมสร้างจักรวาลนนี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ บนฟ้าสวรรค์ ผมก็มีโอกาสได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้า แต่ว่าเมื่อคุณพ่อรู้ คุณพ่อก็บอกว่าไม่ต้องไป คุณพ่อได้ห้ามไม่ให้ผมไป แต่หลายครั้งผมก็พยายามที่จะแอบไปร่วม ฟังเรื่องของพระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงกับเยาวชนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆนะครับ ซึ่งพอพ่อรู้พ่อก็ห้ามแล้วก็เคี่ยนตี แต่ด้วยความรู้สึกในใจลึกๆเนี่ย ผมรู้ว่ามีพระเจ้าแล้วก็ผมอยากจะเปลี่ยนคิดเตียนอยากจะเชื่อพระเจ้า แล้วพอดีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนพี่ชายคนโตกับน้องสาวคนเล็กก็ป่วยในเวลาเดียวกันป่วยมากนะครับก็ป่วยอย่างหนัก แล้วก็มีคืนหนึ่งก็มีเราเรียกว่านกผีนะครับนกผีได้มาร้องบนต้นไม้ด้วยเสียงดัง โดยปกติแล้วถ้าว่านกตัวนี้มาร้องเมื่อไหร่ก็หมายความว่าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งต้องตายหรือมีเหตุไม่ดีพอตื่นเช้าขึ้นมา พ่อก็บอกว่าให้เราได้ช่วยกันพาน้องสาวไปในเมืองเพื่อจะไปรักษาที่โรงพยาบาล มีผมแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็พ่อเราก็ได้แบกน้องสาวไป เพื่อที่ไปที่เคียวรถซึ่งไกลาจากบ้านประมาณ10โลเราก็แบกไปตั้งแต่เช้าไปถึงที่ ที่ในเมืองนั้น ประมาณ9โมงกว่ารถก็ออกไปแล้ว ซึ่งเราไม่ทันรถแล้วก็ไม่สามารถไปหาหมอได้เราก็ขอพักที่บ้านของเพื่อนของพ่อ ประมาณ 10 โมงกว่า ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยผมก็นั่งดูน้องสาวอยู่ น้องสาวก็นอนที่พื้นแล้วผมก็นั่งดูเพื่อที่จะดูอาการของน้องสาว และในขณะนั้นก็เห็นว่าน้องสาวหายใจผิดปกติ หายใจแรงแล้วก็ดูเหมือนว่าที่หัวใจเนี่ยมีลมขึ้นแล้วก็ลงอย่างแรง พออีกครั้งหนึ่งเห็นลมหายใจขึ้นถึงที่คอถึงที่คอแล้วก็ ลงไปที่ท้องเหมือนกับเป็นก้อนใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ลงไป เมื่อลงไปสุดแล้วลงไม่ขึ้นไปอีกนะครับ น้องสาวก็เสียชีวิตพอน้องสาวเสียชีวิตพ่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงพ่อก็ถามเพื่อนของพ่อว่าจะทำอย่างไรดีขอให้ขอให้เขาช่วยทำพิธีฝังศพได้ไหมเพื่อนของพ่อก็ทำพิธีสั้น ๆ แล้วก็เอาน้องสาวไปฝังที่ป่าช้า แล้วก็นอนที่นั่นหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นก็กลับไปที่บ้านพอกลับไปถึงบ้าน แม่เห็นแล้ว ไม่เห็นน้องสาว ไม่เห็นลูกสาวของแม่เห็นผมแล้วเห็นพ่อแม่ก็ถามว่าลูกอยู่ไหน พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อก็บอกว่าลูกตายแล้ว แม่ก็ร้องไห้เสียใจ แม่ก็ร้องเรียกหา น้องสาวนะครับ ซึ่งแม่ก็ร้องไห้หลายวัน หลังจากนั้นพ่อก็มีความรู้สึกไม่สบายใจที่ว่าพ่อเนี่ยเป็นหมอผี เป็นหมอผีที่สามารถช่วยคนอื่นได้แต่ว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แล้ววันหนึ่งตอนเช้าหลังจากทานอาหารแล้วพ่อก็เรียกผม พ่อถามว่า เธออยากจะเป็นคริสเตียนใช่ไหม ผมก็ด้วยคำถามนี้ผมดีใจผมก็ถามผมก็ตอบว่า ใช่ผมอยากเป็นนะพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะเป็นก็ ไปที่โรงเรียนไม่แต่งไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปเรียกอาจารย์เขาขึ้นมาที่บ้านแล้วก็มาทิ้งผีเสีย พ่อยอมที่จะเป็นคิดเตียนรับเพราะว่าไม่สามารถช่วยลูกสาวได้ พ่อก็เสียใจ ด้วยคำบอกของพ่อผมก็ดีใจ ผมก็เตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปที่โรงเรียนแม่แตง เมื่อไปถึงที่นั่นก็ประมาณบ่ายห้าโมงผมก็ไปบอกอาจารย์นะครับว่าเราจะทิ้งผี ขอให้ขึ้นไปทิ้งผีให้อาจารย์เขาก็ว่ามันข้ามแล้วก็ให้นอนที่นั่นคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราก็ไป ก็นั่งรถเลนโรเวอร์ไปไปไปถึงที่บ้านไม่ได้เพราะว่าไม่มีถนนเราก็ไปถึงหมู่บ้านที่เป็นบ้านคนไทยนะครับนะเราก็จอดรถที่นั่นเราก็เดินไป แล้วก็เมื่อเดินไปถึงก็ข้ามอีกแล้วนะครับแล้วก็พักที่นั่นนอนที่บ้านหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้น ก็ทำลายสิ่งต่างๆ ที่เป็นเกี่ยวกับการบูชาพิธีต่างที่ทำ ที่พ่อทรงผีก็ทำลายแล้วก็เผาทิ้งจนหมด แล้วก็มีการร้องเพลงอธิษฐานต่อพระเจ้ามีการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน ในคืนนั้นหลังจากที่เราทั้งที่ผินแล้วในคืนนั้นนอน พวกเรานอนแล้วก็ผีได้มาเข้า ฝันคุณแม่บอกว่าผีมานะแม่เห็นผีมา ถึงนอกบ้านแล้วก็อยู่รอบๆบ้าน ผีไม่สามารถจะเข้าในบ้านได้ ผีก็คุยกันว่า ทำไมวันนี้มีสิ่งที่มีอำนาจอยู่ในบ้านแล้วก็เราเข้าไม่ได้นะครับผีก็คุยกันแล้วก็เดินไปเดินมา แล้วไม่สามารถเข้าในในบ้านได้ แล้วแม่ก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแม่ก็เล่าให้พวกเราฟัง เรามีความมั่นใจว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าผีของพ่อซึ่งเรา เคยนับถือแล้วก็พ่อเป็นหมอผีที่ใหญ่ สามารถช่วยคนเนี่ยได้ วันนี้เนี่ยผีไม่สามารถเข้าในบ้านได้แสดงว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ซึ่งเป็นพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ เราก็มั่นใจแล้วเชื่อพระเจ้า ตั้งแต่นั้นมาเราก็ได้เป็นลูกของพระเจ้าสองปีต่อมาผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือ ซึ่งตอนนั้นผมก็อายุมากแล้วนะครับ ผมก็อายุ 16 ปีแล้ว ก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนแม่แตงที่ผมไปเรียนอาจารย์นั่นแหละแต่ไม่สามารถไปเรียนในชั้นประถมได้ ผมก็ไปเรียนในชั้นการศึกษาผู้ใหญ่แลตอนนั้นเรามีการศึกษาผู้ใหญ่พอดี ก็ไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่จนจบชั้นมมสามในสมัยนั้นเราเรียกว่ามศสามนะครับซึ่งหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่ โรงเรียนของอำเภอในระดับมศ4มศ5แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนวิเลยครูเป็นครู แล้วได้เป็นครู 8 ปี หลังจากนั้นก็พระเจ้าก็เรียกให้ไปรับใช้พระเจ้าโดยการเป็นศรีวิบาล ผมก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้า ซึ่งในขณะที่ผมเรียนหนังสือนั้น พ่อแม่ก็ยากจนนะก็ไม่สามารถจะช่วยผมไปเรียนได้เลย ไม่สามารถจะส่งแม้แต่บัตรเดียวนะครับ ผมก็ต้องไปทำงานช่วยตัวเอง ซึ่งเวลานั้นผมทำงานชั่วโมงก็ได้สองบาท แต่ว่าพระเจ้าทรงนำทรงอวยพร ผมมีโอกาสได้ไปเรียนวิทยาลัยครู ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งหาทุนให้ ซึ่งแต่ละเดือนผมก็ได้รับ 300 บาท เป็นค่าอาหารเป็นค่าเรียนหนังสือ สิ่งเหล่านี้เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่ง เมื่อผมเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยผมได้มากมาย แล้วผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือได้เป็นครูแล้วมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้า ครอบครัวก็ได้รับใช้พระเจ้าร่วมกัน วันนี้ถ้าจะพูดถึงพระพรที่พระเจ้าประทานให้มีมากมายนะครับ ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ด้วยพระคุณของพระเจ้า ทำให้ผมเข้าใจว่าการที่พระเจ้าจะเรียกใครสักคนหนึ่งมาเป็นลูกของพระเจ้าบางครั้ง พระเจ้าจะต้องลงทุน ลงทุนถึงขนาดจะต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดต้องตายน้องสาวผมตาย เพื่อครอบครัวของเราได้เปลี่ยนขี้เตียน ผมมีความเชื่อว่าในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาน้องสาวอาจจะได้พบกับพระเจ้าเราจะได้อยู่ร่วมกัน เพราะว่าน้องสาวไม่รู้อะไรเลยนะครับเขายังยังเล็กอยู่เขายังไร้เดียนสาแล้วก็เขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้า แต่ว่าพระเจ้าทำเพื่อ จะเอาคนส่วนใหญ่มาเชื่อพระเจ้า สำหรับน้องสาวนั้น พระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้คำตอบว่าเขาจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่ แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกคนเมื่อเชื่อพระเจ้าเรามีส่วน ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่ว่าเราจะเข้มแข็งติดตามพระเจ้าไปต่อหรอหรือไม่นะครับ ก็เป็นเวลาถึงตอนนี้เราก็30ปีนะครับ ที่ผมได้ติดตามพระเจ้า และมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้า ตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้า ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลคิดจักเป็นศรีวิบาลก็เป็นพระคุณของพระเจ้า ถ้าไม่ใช่โดยพระคุณของพระเจ้าแล้วเนี่ยผมก็คงจะอยู่ในหมู่บ้าน อาจจะมีครอบครัวทำไร่ทำสวนแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคิดเตียนไม่มีโอกาสได้พบกับพระเจ้า นั้นผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือก็เพราะพระคุณของพระเจ้า มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนมิสหาย ซึ่งเป็นทั้งคนในประเทศคนต่างประเทศ มีโอกาสได้เรียนหนังสือ มีโอกาสได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง เรียนรู้หลายสิ่ง ซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่เราก็ด้วยพระคุณของพระเจ้า เพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในการติดตามพระเจ้าไม่ได้รวยด้วยดอกกุหลาบ หลายครั้งเราจะต้องประสบปัญหา เราจะต้องมีการทดลองจะต้องเผชิญกับปัญหามากมาย แต่มีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจดจำเสมอคือว่า เมื่อเรายอมเป็นลูกของพระเจ้า ยอมให้พระเจ้า เรียกเราให้เป็นลูกและยอมรับเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าจะช่วยเราจะนำเราพระเจ้ามีหนทางที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราตลอด เพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะ30 ปีที่ผมติดตามพระเจ้าหลายครั้งก็ประสบปัญหา แต่ทุกครั้งที่ในขณะที่ประสบปัญหา เราก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนัก แต่ว่าเมื่อเราต่อสู้จนผ่านพ้นไปแล้ว เราจะเห็นว่าพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะมาเที่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และทำให้ความเชื่อของเรามากขึ้น เราก็เติบโตขึ้นในความเชื่อของพระเจ้า ในความรักของพระเจ้าและเข้าใจพระเจ้ายิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของท่านในขณะที่ท่านติดตามพระเจ้าขอท่านจดจำไว้เสมอว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างและดูแลท่านอยู่ พระเจ้าจะเป็นผู้เสริมกำลัง พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์เป็นผู้ประถมเป็นผู้อุ้นชู เป็นผู้จะเสริมกำลังและพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัย ประกันของพระเจ้าไม่ได้หนวกที่จะได้ยินเรา พระหัตของพระเจ้ายาวเกินที่จะช่วยเราทุกๆคนนะครับ ก็ขอพระเจ้าเอพร ขอพี่น้องเข้มแข็ง และติดตามพระเจ้ารอจนกว่าพระเจ้าเสด็จกลับมา เราจะได้พบกับพระเจ้าผู้เราเชื่อผู้เราติดตามผู้เรามีความหวังนี้และที่นั่นแหละ เราจะมีความสุขและความชื่นชมยินดีไปตลอด ขอพระเจ้าอวยพรครับ